จะมาเล่นแม่นี้ค่ะกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนปลาทิมปลาทิมได้แล้วได้เลยนะทิมขังกอบเอาลูกสุกิงกันะโอ้โหเมื่อไหร่จะได้ล่ะไม่เราจะแพ้แน่ทุกคนเราแอย่าบอกแพ้ได้ไม่ตู้อยากได้โมไซเหมาเลย เอาแค่ไปเอาเอาแค่ไปโอด้วยไม่อะไรว่าอะไรโน่จะฉันโอเอง โอเคอ่ะอ่ะใครจะได้เล่นก่อนทุกคนโอเคจะเล่นเลอไม่เอ้ย ไม่ไม่ไม่ ไม่ออกนะคะ ทีมทีนี้ทีมไอด้ามั่งต่อไปแม่หัวผ้าค่ะแม่ใต้ตูแล้วแม่หัวผ้าโอ้น้องเขตยิงฉุบด้วยแล้วเอวค่ะแม่เอว อันนี้อะไรอ่ะแม่อก เล่นด้วยแล้วเขตผ่านไปแล้ว แม่เทิงหู แม่บนหูสิลูกแม่ติงหูฝนลงเม็ดแล้วเนี่ย

ไรอ่ะแม่จุดออก โอเคค่ะมาชิมได้แล้วเอาบอชิมละสามคน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนอ่ะเวลาชิมได้แล้วโอเคมาเอาเลยแล้วนะรอบนี้อ้ใครได้เล่นก่อน อัดคลิปอีตูนอาทิตย์แล้วเกินแล้วอ่ะพี่ตูนอ่ะสองศพครับสองศพไปแล้ว ามหนึ่งจบค่ะหนึ่งสองไปแล้วค่ะ เหลือพี่เอ๋คนเดียวนะคะและแล้วเปลี่ยนทีมตายไปแล้วครับท่านน้องเจส แมพี่แบมกระโดดไม่ถึงอาสองศพสองศพเป็นที่เรียบร้อยถ้าหนูได้เงินสิบอะหัวต้อง้องเบิ้งนึ่งจะขงมันบิกใช่อีกหนึ่งศพ ไปแล้วค่ะท่าน อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายไอตูนไม่ยอนะคะ ไม่ ตอนนี้เพื่อนโอเคนะคะผมไม่ไ้อรต่ายแม่สีนะคะ ใจยยอมายยี

One, two, one, two, three, now come. ไปสื้อางไหมเออเออแม่ล่งหางไหมหางได้ได้แม่ส่งแม่เยอสยอใส่อาหารพูดแม่อะไรแม่อ่านหนังสือแม่อ๋อแม่อ่านหนังสือหาของบ้านได้ปะทุกคนนี่เป็นแย่งหลอกตายไปแล้วค่ะ กลงอะไร แม่พายุเอาคอมเมนต์พวกแหวนพวกแหวนเลยนะ เออ ต้องใส่เยอะ